การผลิตสื่อแอนิเมชัน3 มิติ ขั้นตอนการทำแอนิเมชันโดยทั่วๆไปมีดังนี้ 1. Concept and Storyboard โครงเรื่องและ Storyboard เป็นขั้นตอนแรกของการเริ่มงานแอนิเมชัน3มิติ ในขั้นตอนนี้จะเป็นการสร้างและออกแบบแนวคิด การสร้างสรรค์งานบน Storyboard เป็นการเปลี่ยนความคิดให้เป็นภาพ Storyboard คือลำดับการเรียงของภาพประกอบที่มีลำดับต่อเนื่องกันไป เกิดเป็นเรื่องราวที่สามารถเข้าใจได้ ว่าเกิดอะไรขึ้นก่อน เรื่องราวเป็นอย่างไร และจะจบอย่างไร การโต้ตอบของตัวละคร งานเอฟเฟกภาพ เสียงบรรยายและเสียงประกอบ สตอรี่บอร์ดเป็นโครงเรื่องที่จะแสดงให้เห็นถึงเรื่องราวทั้งหมดของงานแอนิเมชันสอง 3D Modeling เมื่อได้สตอรี่บอร์ดแล้ว ขั้นต่อมาคือการขึ้นรูป3มิติ สร้างตัวละคร องค์ประกอบ ฉากและอุปกรณ์ประกอบ ในขั้นตอนนี้จะเรียกว่าการโมเดลลิ่ง การขึ้นรูป3มิติ เป็นการสร้างรูปทรงตามที่ออกแบบไว้ให้เป็นรูป3มิติ แบบมีโครงสร้างรูปตาข่าย ซึ่งอาจจะเริ่มจากรูปทรงพื้นฐานด้วยขาคณิต หรือเริ่มสร้างจากจุด เส้น เส้นโค้ง หรือรูป3มิติ โดยมีซอฟต์แวร์ขึ้นรูป3มิติ เป็นตัวช่วยในการทำงานสาม texturing เมื่อสร้างรูปสามิติเสร็จแล้ว ขั้นตอนต่อมาคือการใส่สี พื้นผิว คุณลักษณะของวัตถุลงไปในโมเดล เรียกได้อีกอย่างว่าการแมปปิ้งหรือการคลุมพื้นผิวให้กับโมเดล ภาพที่จะนำมาทำการคลุมพื้นผิวนั้น อาจสร้างมาจากโปรแกรมตกแต่งภาพชนิดอื่นได้ บางครั้งใช้ภาพถ่ายในการสร้างพื้นผิว เพื่อสร้างให้เกิดภาพลวง ให้วัตถุนั้นคล้ายของจริงมากที่สุดสี่ rigging rigging เป็นการใส่กระดูกสำหรับให้ตัวละครสามารถขยับเคลื่อนไหวได้ถูกต้องตามความเป็นจริง ในขั้นตอนนี้ เป็นขั้นตอนเตรียมโมเดลก่อนที่จะนำไปทำการเคลื่อนไหวในขั้นตอนต่อไป เป็นขั้นตอนที่ต้องสร้างโครงสร้างที่มีความเชื่อมโยงกัน เพื่อให้โมเดลมีการเคลื่อนไหวที่เป็นธรรมชาติมากที่สุด การริกกิ้งคือกระบวนการใส่กระดูกลงไปในโมเดล ซึ่งสามารถตั้งค่าการขยับหรือองศาการขยับได้ การสกินนิ่ง คือการตั้งค่าพื้นผิวของโมเดลเพื่อเชื่อมกับกระดูก ส่งผลให้พื้นผิวนั้นมีการขยับเคลื่อนไหวสัมพันธ์กับกระดูกที่วางไว้ห้า i m a t i o n a n i m a t i o n เป็นกระบวนการในการทำให้โมเดล 3 มิติสามารถเคลื่อนไหวได้ animation มาจากการสร้างคีย์เฟรมที่เป็นจุดกำหนดการเคลื่อนไหวของวัตถุ หลักการทำภาพเคลื่อนไหวแบบ 3 มิติ คล้ายกับการทำภาพเคลื่อนไหวแบบอื่นๆ คือเป็นการเคลื่อนไหวแบบเฟรม by เฟรม ซึ่งภาพจะสัมพันธ์กันทีละภาพ ซึ่งในโปรแกรม 3 มิตินั้นจะทำงานได้สะดวกกว่าโปรแกรม 2 มิติ ในด้านของการทำการขยับของตัวละครที่สามารถตั้งค่าตัวละคร แสง มุมกล้องได้ง่ายกว่า และยังมีเครื่องมือจัดการด้านการสร้างเอฟเฟกต่างๆ ด้วย 6. Lighting การจัดแสงเป็นกระบวนการเพิ่มแสงลงไปในชิ้นงาน แสงที่สร้างจากโปรแกรม3มิติ จะสามารถจำลองได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งรูปแบบของแสงธรรมชาติ แสงอาทิตย์ แสงจากโคมไฟ หรือแสงที่มีสีสันต่างๆ ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้สร้างโมเดล ซึ่งต้องคำนึงถึงลักษณะของแสง การตกกระทบ ที่จะส่งผลต่อคุณลักษณะของวัตถุ และพื้นผิวที่ได้ตั้งค่าไว้ให้มีความสัมพันธ์กัน เพื่อให้งานออกมามีความประณีตที่สุด 7. Camera Setting ในงานภาพยนตร์ หรือแอนิเมชันสิ่งที่สำคัญมากอีกอย่างคือกล้อง ในโปรแกรม 3 มิติสามารถกำหนดกล้องได้หลากหลายประเภท สามารถจำลองเลนในค่าความกว้างของเลนช่วงต่างๆ ได้ ทำให้เกิดภาพที่ออกมามีลักษณะแตกต่างกันคล้ายกับการถ่ายด้วยกล้องจริง สามารถเพิ่มกล้องปรับเปลี่ยนมุมกล้องได้ตามต้องการโดยที่ไม่มีข้อจำกัดในเรื่องระยะของกล้องกับวัตถุ สามารถให้กล้องเคลื่อนไหวไปที่ใดก็ได้ในฉาก สามารถจำลองการซูม การขยาย และสร้างค่าความชัดลึกได้ตามต้องการ 8. Rendering การเรนเดอร์ เป็นการสร้างภาพในขั้นตอนสุดท้าย โดยให้โปรแกรมแอนิเมชันสามิติทำการประมวลผลวัตถุ ฉาก แสง สี พื้นผิว แสง เงาดำ เงาสะท้อน ตลอดจนบรรยากาศต่างๆ มาประมวลรวมกันออกมาเป็นภาพ หากเป็นการเรนเดอร์แอนิเมชัน อาจมีการคำนวณค่าเอฟเฟกต่างๆ ที่ตั้งค่าประกอบไว้ด้วยเก้า Compositing and Special Visual Effect การจัดวางองค์ประกอบ การรวบรวมงานและการทำเทคนิคทางภาพพิเศษ เป็นขั้นตอนของการรวบรวมผลงานที่ได้เรนเดอร์แล้ว มาร้อยเรียงกันให้เป็นเรื่องราวที่เราต้องการ การจัดวางองค์ประกอบ เป็นการรวมทุกอย่างที่เราต้องการจะให้ปรากฏ ไม่ว่าจะเป็นการตัดต่อภาพ การทำเทคนิคพิเศษ อาทิเช่น ควัน การระเบิด การตัดภาพ การสร้างฉาก หรือการตัดต่อภาพจากจอบลูสกรีนเมื่อเสร็จแล้ว จะได้ออกมาเป็นคลิปภาพยนตร์ หรือที่เราเรียกว่าฟุตเทจ 10. Music เป็นขั้นตอนการตัดต่อเสียงภาค เสียงเอฟเฟกต่างๆ ให้กับงานแอนิเมชันเสียงมีความสำคัญและเป็นองค์ประกอบหลักของการสร้างงาน เสียงช่วยให้งานมีความน่าสนใจ น่าติดตาม เพิ่มความเร้าอารมณ์ให้กับงาน โดยเฉพาะเสียงที่ใช้ประกอบงานแอนิเมชันจะช่วยส่งเสริมให้งานสมบูรณ์ขึ้นได้มาก 11. Editing and Final Output ขั้นตอนสุดท้าย เป็นขั้นตอนการตัดต่อคลิปวิดีโอทั้งหมด ที่ได้ผ่านการจัดวางองค์ประกอบ เพิ่มเอฟเฟกและใส่เสียงแล้ว เพื่อนำมาทำเป็นผลงานสำเร็จรูปในแบบของวิดิทัศน์ที่ต้องการ แล้วเข้าสู่กระบวนการผลิตเป็นสื่อประเภทต่างๆ นำออกสู่สายตาของผู้ชมต่อไป